จากข้อมูลสถิติที่น่าสนใจจากหัวข้อก่อนหน้านี้ จะเห็นได้ว่าธุรกิจอีคอมเมิร์ซโดยส่วนใหญ่แล้ว จะมีทิศทางการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีแรงสนับสนุนมาจาก 4 ปัจจัยหลักได้แก่ ปัจจัยที่1มีการลงทุนจากผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซจากต่างประเทศมากขึ้นทำให้ผู้ประกอบการขายที่ขายออนไลน์ มีช่องทางการขายเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าขายที่เพิ่มขึ้นตาม เช่น Alibaba Group ที่เข้ามาติดตลาดอีคอมเมิร์ซของไทยผ่านาซาด้า อีกทั้ง JD ที่เข้ามาร่วมทุนกับกลุ่มเซ็นทรัลและ s h อ p e e จากกลุ่มการีนาที่เป็นหนึ่งในผู้นำด้าน e-marketplace แพลตฟอร์ม ของไทย ในปีที่ผ่านมา โดยยักษ์ใหญ่ด้านอีคอมเมิร์ซเหล่านี้ ได้ทำการแข่งขันกันอย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดโปรโมชั่นในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น การจัดแคมเปญ 11-11 วันคุณสูตร หรือ 12-12ช็อปส่งท้ายปี การแข่งขันเหล่านี้ ส่งผลโดยตรงต่อการรับรู้และตระหนัก ของผู้บริโภคต่ออีคอมเมิร์ซ ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภค หันมาให้ความสนใจ และจับจ่ายใช้สอยผ่านอีคอมเมิร์ซมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ปัจจัยที่ 2 ผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีจำนวนผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซทั้งหมด 644,071 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่มีผู้ประกอบการทั้งหมด 592,996 ราย โดยเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ10 ของกลุ่มผู้ประกอบการทั้งหมด แสดงถึงศักยภาพในการเติบโตของอีคอมเมิร์ซไทย ปัจจัยที่ 3 ประเทศไทยมีการพัฒนาด้านอีคอมเมิร์ซอินฟราสตรักเจอร์อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้านอีโลจิสติกที่มีผู้ประกอบการเข้ามาในตลาดมากขึ้น ทั้งการพัฒนาของปรษณีย์ไทย Curry Express, Chip Pop และ Circle จัง ส่งผลให้ผู้บริโภค หรือพ่อค้าแม่ค้าอีคอมเมิร์ซ มีทางเลือกมากขึ้น ด้าน e-payment ที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้น ก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัย ส่งผลให้การจับจ่ายผ่าน e-payment เพิ่มขึ้น อีกทั้งด้าน e-marketing การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อออนไลน์ มีดิจิตอลเอเจนซี่มากมาย มีช่องทางอย่างไลน์ Facebook และ Google ในการโฆษณาเข้าถึงกลุ่มลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจงได้มากยิ่งขึ้นทำให้การขายออนไลน์เป็นเรื่องง่าย ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป และเป็นที่นิยมในทุกๆวัย โดยเฉพาะวัยรุ่นและวัยทำงาน ปัจจัยที่ 4 การส่งเสริมอีคอมเมิร์ซผ่านทางโครงการของภาครัฐ เช่นโครงการเน็ตประชารัฐทำให้ชุมชนที่อยู่ห่างไกล สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้น ก่อให้เกิดความสะดวกในการติดต่อสื่อสารมากขึ้น อีกทั้งการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการซื้อสินค้าออนไลน์ของชุมชน นอกจากนี้ พร้อมเพย์ยังถือเป็นอีกหนึ่งโครงการของภาครัฐ ที่ช่วยลดค่าธรรมเนียม ในการโอนเงินระหว่างธนาคาร ส่งผลให้มีการจับจ่ายผ่านออนไลน์เพย์เมนต์มากขึ้น ปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ธุรกิจด้านอีคอมเมิร์ซ เติบโตอย่างรวดเร็วในอนาคต ผนวกกับการส่งเสริมจากนโยบาย ของภาครัฐเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล Thailand 4.0 การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธุรกิจอีคอมเมิร์ซจึงเป็นช่องทางในการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างรายได้จากช่องทางการจำหน่ายใหม่ รวมถึงผู้ประกอบการท้องถิ่น ที่จะนำสินค้าในท้องถิ่นสู่ตลาดโลก ก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญ ที่สามารถยกระดับผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไป ให้สามารถใช้อีคอมเมิร์ซสร้างรายได้หรือต่อยอดธุรกิจ ด้านอีคอมเมิร์ซได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตค่ะ